ำหรับในตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง ตัวอักษรในการสื่อสาร ซึ่งมีหัวข้อย่อยดังนี้ 1. ประเภทของตัวอักษร 2. โครงสร้างของตัวอักษร 3. หลักการพื้นฐานในการใช้งานตัวอักษร ตัวอักษรในการสื่อสาร ตัวอักษรนั้น เปรียบได้เหมือนกับภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบกันเป็นตัวอักษร ซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะกันออกไป เปรียบได้กับตัวอักษรเป็นร่างกายของคนเรา และส่วนประกอบนั้นๆ เปรียบได้กับอวัยวะของร่างกาย ประเภทของตัวอักษร จากส่วนประกอบต่างๆของตัวอักษรทำให้เกิดรูปแบบของตัวอักษรที่ต่างกันออกไป สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะดังนี้ 1. เซอร์ลีฟ เป็นแบบอักษรที่มีลักษณะเป็นทางการ มีพัฒนาการมาจากรูปแบบของตัวอักษรที่เขียนด้วยมือ ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ เส้นขวางที่ปลายของเส้นลำตัว หรือหาง ซึ่งเรียกว่าเซอร์ลีฟ 2. ซานเซอร์ลีฟ เป็นแบบอักษรที่พัฒนามาจากแบบเซอร์ลีฟ แต่มีการตัดทอนส่วนที่เรียกว่าเซอร์ลีฟหรือหางนั้นออกไปคำว่าซานส เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า ปราศจาก ซึ่งการลดทอนส่วนนี้ออกไปทำให้ตัวอักษรมีความเรียบง่าย และดูทันสมัยขึ้น 3. สคริปต์เป็นแบบอักษรที่มีลักษณะคล้ายกับการเขียนด้วยมือ เป็นแบบลายมือ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยปกติ ตัวอักษรแบบสคริปต์นี้จะมีลักษณะต่อเนื่องกันของตัวอักษร และมีการเอียงเล็กน้อย 4. Display เป็นแบบอักษรซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อสร้างความแปลกใหม่ น่าสนใจ และดึงดูดความสนใจ มักจะใช้ในการพาดหัวโฆษณา หรือประกาศสั้นๆ 5. Symbol เป็นแบบอักษรที่เน้นไปในลักษณะการพิมพ์สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม รูปดาวหรือรูปดอกไม้ โครงสร้างของตัวอักษรไทย ตัวอักษรไทยก็มีโครงสร้างส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะที่แตกต่างจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ จากโครงสร้างของตัวอักษรไทยนั้นทำให้สามารถแบ่งลักษณะประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 1. ตัวอักษรแบบหัวกลมโปร่ง มีลักษณะที่หัวชัดเจน เหมาะสำหรับใช้เป็นเนื้อความ เพราะอ่านง่าย เปรียบได้กับแบบอักษรเซอริฟภาษาอังกฤษ 2. แบบหัวแฝงเรนเป็นลักษณะแบบอักษรที่มีหัวเล็กหรือไม่มีหัว มีลักษณะเรียบง่าย เปรียบได้กับแบบอักษรซานเซอริฟของภาษาอังกฤษ 3. ตัวอักษรแบบลายมือ เป็นลักษณะที่เขียนด้วยลายมือแบบอิสระ มีความสนุกสนาน ไร้กฎเกณฑ์ เหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ 4. ตัวอักษรแบบอารักษ์เป็นลักษณะการคัดลายมือแบบโบราณ มักมีหัวแหลม เหมาะสำหรับใช้ในงานพิธี งานทางการแบบพิธีรีตอง หรืองานที่ต้องการลักษณะแบบอนุรักษ์นิยม 5. ตัวอักษรแบบประดิษฐ์ เป็นลักษณะของตัวอักษรคล้ายกับแบบดิสเพลย์ของภาษาอังกฤษ มักใช้ในการพาดหัวหรือข้อความสั้นๆ ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นเนื้อความ หลักการพื้นฐานในการใช้งานตัวอักษร 1. การเลือกใช้สี โดยทั่วไป นิยมใช้สีตัวอักษรที่ตัดกับสีพื้น เพื่อให้ตัวอักษรเด่น ชัดเจนและอ่านง่าย ปกติจะใช้ตัวอักษรสีเข้มบนพื้นสีอ่อน หรือใช้ตัวอักษรสีอ่อนบนพื้นสีเข้ม 2. รูปแบบของตัวอักษร รูปแบบและสีของตัวอักษรควรเป็นไปในแบบและทิศทางเดียวกัน ยกเว้นข้อความที่ต้องการเน้น ไม่ควรใช้รูปแบบและสีของตัวอักษรที่หลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งานและจุดมุ่งหมายของเรื่องที่จะใช้ 3. ขนาดของตัวอักษร ควรกำหนดขนาดของตัวอักษรให้เหมาะสมกับระยะห่างของผู้ดู สำหรับคนสายตาปกติ ในระยะห่าง 32 ฟุต ขนาดตัวอักษรควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จึงจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ถ้าในระยะทางของผู้ดูที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ขนาดความสูงของตัวอักษรก็จะลดลงและเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 4. ช่องไฟ หมายถึง ช่องว่างระหว่างตัวอักษร ในการเขียนข้อความนั้นจะเกิดช่องไฟขึ้น ควรมีการจัดช่องไฟให้มีระยะห่างระหว่างตัวอักษรทุกๆช่อง มีระยะเท่ากัน ทั้งนี้ไม่ควรที่จะห่างหรือแคบจนเกินไป สรุปทฤษฎีการสื่อสารและสื่อ การศึกษาในตอนนี้นะครับ ในตอนนี้เราได้ศึกษาในเรื่องของการสื่อสารที่หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคล โดยผ่านทางการใช้สัญลักษณ์ ภาพ หรือสื่อต่างๆ ที่เข้าใจตรงกันได้ ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือการสื่อสารในตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารแบบกลุ่ม และการสื่อสารมวลชน ในการสื่อสารนั้น ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะสามารถเข้าใจกันได้มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม และวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย ถ้าผู้ส่งสารและผู้รับสารมีปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สอดคล้องกัน ก็จะทำให้การสื่อสารได้ผลดียิ่งขึ้น สามารถเข้าใจตรงกันมากขึ้น และสามารถขจัดอุปสรรคในการสื่อสารออกไปได้สำหรับสื่อการเรียนการสอน ในความหมายกว้าง ๆ จะหมายถึงสิ่งที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการและกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเจตคติไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้สำหรับการจำแนกสื่อการศึกษานั้น ก็สามารถจำแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่ง เช่น ลักษณะของสื่อ วิธีการใช้งาน รูปแบบของสื่อ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้แบ่งไว้หลายแนวคิด เช่น การจำแนกสื่อตามประสบการณ์การเรียนรู้ การจำแนกสื่อตามลักษณะที่ใช้ในการสื่อความหมายทางเสียงและภาพ และการจำแนกสื่อตามทรัพยากรการเรียนรู้ หรือการจำแนกสื่อตามรูปแบบการใช้สื่อ ประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะได้รับจะแตกต่างกันออกไป ตามสิ่งที่ผู้เรียนได้สัมผัสหรือมองเห็นผ่านทางสัญลักษณ์ต่างๆ เราสามารถคาดคะเนประสบการณ์ได้ ตามระดับของความเป็นนามธรรม และรูปธรรม ซึ่งเปรียบได้กับกรวยประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุทางประสาทสัมผัสต่างๆ จากสิ่งที่มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุด ไปสู่สิ่งที่มีความเป็นนามธรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที่เราจัดให้ผู้เรียนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่อาจจะเป็นการผสมผสานกันในหลายๆขั้นของกลวยประสบการณ์ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่เกี่ยวกับการกระทำกลุ่มที่เกี่ยวกับการสังเกต และกลุ่มที่เกี่ยวกับสัญญลักษณ์ ในการเลือกสื่อการศึกษามาใช้ประกอบการเรียนการสอนนั้นครูสอนจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการเรียนให้ชัดเจนก่อน พื่อที่จะใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นหลักในการเลือกสื่อ ซึ่งอาจจะใช้หลักการของ actual model มาใช้ในการวางแผนในการใช้สื่อการศึกษา แบบจำลอง actual model เป็นแบบจำลองที่เน้นการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อการสอน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับผู้สอน ในการวางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การนำไปใช้จนถึงขั้นตอนการประเมินผล